ครับสวัสดีครับพบกับผมเมมไร้ครับ กับเกม Kingdom Hearts เ o r l d Battle League นะครับ โอ้ยห่างหายกันไปนานเพราะผมติดธุระนิดนึงครับ โอเค อันนี้พาร์ทสามของในเรื่องของเทล่าแล้วนะ โอเค เราลุยของ เอ่อโลกของซินเดอเรลล่ากันเลยนะครับ ในเรื่องทำลายก็น่าจะอยู่ช่วงที่ซินเดอเรลล่าโดนกันแกล้งนะ โดนแม่เลี้ยง แล้วก็พี่สาวกันแกล้งนะพี่สาวไม่แท้พี่สาวลูกของแม่เลี้ยงนั่นแหละ จะโดนไม่ไปงานเต้นลำเกิดอะไรขึ้นお母様とお姉様たちが破ってしまったのもう舞踏会へは行けないわเสียงเพลงโคตรบิวเลยฮะจังหวะนี้心の弱みに闇がつけ入る強い心を持つんだ心の強さは どんなに辛いことでも乗り越えられるそんなの無理よว่าแล้วอันเวิร์ดมาอันบอสถ้าผมตอนคัดซีนผมเงียบๆไปก็นิดนึงนะครับ เพราะว่าไม่อยากพูดแทรกตัวละครพูด แล้วก็ทางป๊อปเขาเดี๋ยวฟังไม่ออก บางทีเขาต้องใช้เสียงฟังด้วยเสียงพูด มันจะได้แปลง่ายขึ้นไปเลย ฮะเพราะว่าบางบางทีคันจิอ่านบางทีเราเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นจริงนะอ่านคันจิอ่านลำบากนะไปไหนไปเยี่ยงจ้าความกันเลย โบกลับมาตายไปเยี่ยงครับฟอร์ฟอร์มโหมดโหมดไม่ใช่ฟอร์มโอ้โหแม่งล้มตลอดเลย ตีทีแม่งก็ล้มลอยไปเลย บุ้ม อืมโดนนะแรงน้ำแข็งไปจ้าเออ เดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วนะ ความกันอืมกลับมา ไปยังเนี่ยไดมอนดัตครับ โดนไหมไม่โดนอีกเรียบร้อย ถ้าอันนี้เราได้ สไตล์ใหม่คือไดมอนดัสนะครับ ก็คือน่าจะได้จากด่านด่านที่แล้ว คือต้องใช้น้ำแข็งเปิดก่อนนะครับ มันจะติดไดมอนดัสมาเป็นอีกหนึ่งระบบเป็นอีกหนึ่งระบบที่สนุกนะครับของภาคนี้ 本気だわもうおしまいよ何言っているの夢を信じない人のところに私は来ないわさあ涙を拭いてそんな顔じゃ舞踏会に行けないわよ舞踏会とても無理だわ行けるわよでも急がなきゃえっと魔法の言葉はそうลืมลืม ลืมเวทด้วยนะบบดบบดบูปุ้งนะพักทองกลายเป็นรถ ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาเคยดูซินเดอเรลล่ากันหรือเปล่า นี่ฮะ ถ้าสมัยตอนอนิเมะเรียกอนิเมะเลยอนิเมชันนั่น คน คนขับรถม้าจะเป็นหนูรู้สึก แต่นี้เสกแค่ฟักทองก็เป็นเลยนะชุดละบิ้งสวยงามไปงานเต้นอะไรแล้ว夢みたいだわシンデレラよく覚えといてこの夢は真夜中までなの 12時を告げる鐘が鳴りやむと魔法が解けて全てが元の姿に戻ってしまうのええ分かったわเรียบร้อยครับ ก็บอกว่าประมาณ เวทมนต์จะหมดภายในเช้่งคืน ประมาณนี้ไปได้แค่นั้นแล้วตึ้ง ปึ้งเดิมว่าผมยังชอบ เอฟเฟกพวกนี้อยู่ดี ดูกินรอบก็ชอบอ่ะ彼女の心にも光を感じたどういうことだ彼女に何をしたさっきまでとはまるで別人のようだったがあなたはテラ テラあなたには夢を信じる心があるかしら夢は信じるだけではダメだそれに向かって努力しなければええもちろんそう夢を信じ続けることも大変な努力なのよシンデレラは夢を信じている私はそれを思い出させてあげただけ夢を信じることが心に光を宿したのか彼女はどこへ お城の舞踏会へ行ったわ彼女の踊る姿を見ればきっとあなたも夢を信じられる力を得るはずよ彼女นโจน่าจะเป็นแปลว่าแฟนแฟนหนุ่ม หรือแฟนเฉยก็ไม่รู้ แต่น่าจะแฟนหนุ่มถ้าจำไม่ผิด ผมเนี่ยไม่ไม่ได้ชวนนานมากจนแบบลืมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวให้ป๊อปพูด แปลแล้วกัน นะจะไปแย่งหน้าที่เขาไป เดี๋ยวผมขอแวะเก็บของแป๊บหนึ่งโบไป โอ้ลอยหรู้ว่าหกเลยทีเดียว ไปเรียบร้อยโบน้ำแข็งไปโบบึ้ม มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอยไปก่อนเลยลอยไป เอ้าไม่ทันโบตีตูดเขเค ได้แล้วพาที่เราผมว่าบอกว่าเป็นสติกเกอร์ใช่ไหม เอ้ย เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ จิ๊กซอว์ใช่ไหม จริงๆ มันเป็นสติกเกอร์ครับ เอาไว้แปะ ไอตัวรูปมงกุฎนะ แปะครบแล้วจะได้ของ มันเป็นเอ่อเขาเรียกมินิเกม ส่วนหนึ่งของภาคไฟนอลมิกครับ ปกติมันจะไม่มี มันถูกเพิ่มเข้ามาตอนเป็นไฟนอลมิกโบไปน้ำแข็งไปโอ้แม่งหลบอีกโดนโดนแน่โบรองเท้าก็มาโบรองเท้าแก้วปะเนี่ยอืม ร้อยจ้าทางสแควร์น่าจะเก็บรายละเอียดนะคือ ด่านซินเดอเรลล่าด้วยแล้วก็เลยมีแบบฮาร์เลดที่เป็นเอ้ยไม่ใช่ฮาร์เลดอินเวอร์สเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นรองเท้าอะไรเงี้ยน่าจะเก็บรายละเอียดเกมอยู่โอเคไปเก็บแผนที่มั้งใช่ไหมกล่องเบลเลอร์นี้แผนที่แน่นอน โบ ปึ้ง นั่นไง ไหนไหนมาดิโบเรียบร้อยอ่ะเรเวลสกิลคอมมานคอมมานเราผมเช็คดิเออผมมีช่องเพิ่มแล้วนี่โอ้แม่งเต็มหมดละ ต้องผสมแล้วแหละ ผสมไปก่อนครับ ตอนนี้ไม่มีอะไรมากรู้สึกจะได้แล้วเนี่ย โอ้ต้องแข่งขั้นสองครับ เยี่ยม โอเค ครบพอดี ได้ฟีชขั้นสองมา ผมมีของเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บนึงฮะ เดี๋ยวตามเรื่องต่อ ไอตัวนี้มันตบแรงจริงนะ นี่ลงแค่ไปไปยังหน้าสะบัด ไปยังแต่มันดักจ้า อืออือือือืโอ้มาด้วยโอ้เจ๋งไอตัวนี้ครับ ถ้าเก็บแต่ละดาบมันจะมีของ เอ้ยจะมีโผล่มาตามที่อยู่ เราต้องไปไล่หาเก็บของมันนะ เก็บตีกับมันเนี่ยแหละ เอาไปแลกเป็นคีย์เบดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ มันโอ้โหภาคนี้ตั้งแต่สมัยผมเรียนมหาลัยอ่ะ เดี๋ยวที่เจอภาคหนึ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงมอมอรู้สึกจะเป็นมอ ปลายเลย เกมมันยาวนานมาแล้วยังไม่จบเลยเนี่ย แล้วเนื้อเรื่องก็ยังแบบดูไม่เคลียร์ตั้งเยอะนะ โอเคได้สกิลสโลมา บกเรียบร้อย โอเค เราไปช่วยซินเดอเรลล่าเขายืนรอนานแล้วเห็นไหมเนี่ย แล้วก็ยืนรออยู่นี่นนะ มาแล้วพี่มาช่วยแล้วโดนแน่พวกเองเปียงเปียง ตอนเล่นจริงไม่เห็นได้อย่างนี้เลยวะあなたはさっきの俺が奴らを始末する君はここで待っているんだ私も一緒に行きます舞踏会に遅れてしまうわあ分かった俺が護衛するが奴らは危険だぞええ強いんだなあなたが言ったのよ心を強く持てと そうだったなさあ行こう行こうไปเลยไม่อะไรวะเพิ่งเจอ เพิ่งเจอกันครั้งที่สองก็ชวนเข้าปราสาทแล้วนี่อะไรกัน ไม่ใช่นะ ไปหลับไปก่อนหลับปุ๋ยปุ๋ยโดด นี่เหมือนดิงงเดสกิลงงเดนะฮะหน้ากากจิงโจ้มาเออเสียบกันออออออยาวโอ้โหตีจนได้นะ เองเนี่ยอย่าพึ่งเลย เอาแม่งหลบเดี๋ยวโอ้ยไปตีตัวนั้น เออเออโอ้หลบก่อน มันหลบได้ไม่ใช่หลบก่อนพูดมั่วไปแล้วตอนนี้ อย่าตีอย่าตี เดี๋ยวขีดขึ้น ถ้าขีดขึ้นนี่เราแพ้เลยนะต้องขวางให้ได้ก่อนเปียงไดมอนดัตเปียงไปเลย ไม่ใช่ดอนมอนดัตนั่นมันสกิลสายพูดมั่วหมดละบางทีมันอ่านไม่ทันจริงนะสกิลชื่อสกิลเนี่ยเวลาเล่นโอเค เข้าไปชั้นชั้นสองข้างในไม่ใช่ชั้นสองนี่ข้างในโอ้ตัวอ้วนเต็มเลยต้องสลีปก่อนสลีปปุ๊บไปเยี่ยงหลับไปก่อนเลยทีละตัวจ้าอิซี่มันต้องเอางงเด็กเข้าไปด้วยโดนทุกอย่าง มามาโอวาลิดาไปเยี่ยงไปเยี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ย้อนก่อนไอ้ย้อนอะมันอยู่ใกล้ โอ้ยอเพิ่งทีละตัว อืมอืหลบการทันสวยสวยอืมการทันยิ้มจ้ามาโอ้เหลือครึ่งรอแล้วจังหวะนี้จะรอดหรือไม่ มันจะไม่รอดเพราะว่าโดนลุมเยอะนี่แหละมึงเนี่ยแล้วมึงชอบมุดมุดดินไป อ้าใช้ทำไมวะเนี่ยไอ้ยยังหลับจ้าหลับจ้าหลับจ้าไอ้ยังไดบันดัดอีกแล้วเหมือนก่อนโอ้แม่งโอ้ตัวอ้วนมาตีไปตีไป เปี้ยงโดนฮะ โอ้ยจ้าอืออืออือ เรียบร้อย หมดยัง หมดแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มั้งเอาเก็บเวล เก็บเวล เก็บเวลก็มาดิ้งเปี้ยงยิงตูดเคลิเวอร์แปดเลยทีเดียว ฮะ เรียบร้อยธานามาส่งหาเจ้าชายได้ เรียบร้อยแล้วครับประเด็นคือ ใน ในภาษามันมีด้วยเหรอ ได้อะไรมาวันนี้ อ๋อไอเทม รู้สึกว่าจะไว้การดแล้วคอเตอร์นะงานงานจะลำคนโคตรเงียบเลยแม่งต้องเข้าใจสมัยนั้นเป็นภาค p h p นะ แล้วมันใส่ดีเทลเยอะกว่านี้ไม่ได้เทระดอありがとうระครับเจ้าหญิง เชิญฮะ ลุงหนวดเรา สเต็กลุงหนวด อ๋อไม่ใช่ พูดแล้วก็หิว เจอกันปุ๊บก็ปิ้งกันเลยแล้นี่มันสุดยอดจริง หนังไทยหรือปะเนี่ย แล้วก็ยิ้มจ้าลุงหนวดเรานะมันเห็นแม่เลี้ยงกับพี่สาวนี้เห็นไหมฮะ ดิดิชาอยู่ โคตรโลกอะ俺も夢を信じてみるか ผมเชื่อว่าถ้าเป็นสมัยเพย์สี่ตอนนี้นะ มันจะมีพวก n ซ c แบบยืนแบบยืนอยู่ในงานแน่่どこかで会ったような気もするわ。んあの、忘れ。 안봤어안봤어あそこへはどうやって行けばいい、うんうん、あそこへはエの階段下の廊下から通じておるわかったชั้นสองชั้นสองขึ้นไปตรงนั้นเลยครับประมาณนั้นหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเขาเรียกว่าอันเวอร์สไม่ใช่เรียกเหมือนเทลาพูดอันอันบาสหรืออะไรสักนั้นนะซึ่งบางที คนญี่ปุ่นเอาออกเสียงเวิร์สไม่ได้ มันจะออกใบไม้แทน ผมก็ไม่เข้าใจบางทีเหมือนมอนสเตอร์ มอนสเตอร์ เนี่ยก็เป็นมอนสตาร์อะไรเงี้ย มันออกสระเออไม่ได้ ออกเสียงนะผม แล้วบางอันแบบยิ่งงงไปใหญ่แบบออกเสียงคนละอันเนี่ย อย่างอย่าเกมีเกมหนึ่งนินโนคุนี้เนี่ยตัวละครหลักชื่อโอลิเวอร์เงี้ยอ่ะฮะ แต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงออลิบะอะไรสักอย่างออลิบะเพราะมันออกเวอร์ไม่ได้แล้วออกวาแหวนไม่ได้อีก ผมก็ผมก็ปวดหัวอยู่ กับการอ่านชื่อแบบทับศัพท์เขาแต่เราลุยกันต่อดีกว่าอย่าไปสนใจมันเลย แต่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อย ถ้าผมรู้ผมก็จะพูดให้ฟังนะ ไป อืมไปยัง ไป ไปไม่ได้หรอกไม่ได้แดกหรอกนะนี่นี่ขึ้นตูดหมุนจ้าเอื้อไปีัยงยิงตูดเสียบตูดจ้าไปีัยงรับ เตียงเอาปล่ะปล่ะเฮ้ยถ้ามันไม่ต้องเก็บอะได้ทันเดอร์มาแล้ว โอ้โห มีอะไรเต็มไหมเนี่ย โอเค เต็มหลายอันเลย ผมว่าต้องใช้ทันเดอร์ด้วยเพราะว่าพวกสกิลสลีปใช้กับบอสไม่ได้นะ น่าต้องเจอบอสแล้ว อันนี้ อันนี้อะไรเนี่ยรินโด บีนบีนโดบีนบีดบีดมั้งผมว่า ผมจำไม่ได้ว่ามันใช้ทำอะไรแต่ขอเซฟก่อนแล้วกัน เราจะเซฟทีละช่องไปเรื่อยๆเพราะว่ากันเหนียวถ้าอัดไหนอันไหนอัดพลาดจะต้องอัดใหม่โคตรจริงจัง เครื่องอัดยิ่งเอออยู่แม่งบางทีเสียงไม่ตรงไปลลุยบอสนะอัดตอนนี้ผมก็จะไม่รู้ว่า ผมต้องอัดใหม่หรือเปล่า เคอันเวิร์สนักดนตรี เป็นคอนแทคเตอร์นะอ๋อ เสียงเพลงปวดหัวเหลือเกินเออหายไปไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่โคชิดะยูนิฟาย ลงมาลงมาต้องตีกันเออรีบออกไปไปแถวนี้จัดการเองโคตรมั่วทำไมทำไมมันขยับเร็วขนาดนี้เพลงค่อนข้างมันไปโอ้ไม่ถึงครับ เราต้องตีไล่ตีพวกกองนี่ก่อนแล้วล็อกก่อนเลย ไปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจ้าผลเไือไซก็ได้ตีกองสิตีกองก่อน เฮ้ยเดี๋ยวบึ้งล็อกสติงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คอยเทะน้ำแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนสไตล์กันเลยทีเดียว อืมอืมอืมโอ้วันนี้จ้าเดี๋ยวอือือืไปวงกลม ปยังไปยังไปยังเรียบร้อยอะโอ้โหลอยไปสูงขนาดนี้อืออืออือพอเปลี่ยนเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรดีลิงของเวนก็ตีโคตรไวไปเข้าไปแล้วปยังไปยังไปยังไปยังไปยงองอตีไวเหลือเกินตีโคตรไวพลังของพลังของเวนเองไปยังโอ้ไม่ใช่ท่าดีเลยเดี๋ยวก็ชนะใช่ไหมเนี่ย มันมันทำไรมันชาร์จพลังเหรอ โดนท่านี้ก่อนไอเยียงเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเอาหายเก็บต่อได้สามเหลี่ยมเอากดผิดอีกรอบแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเด้อเก็บเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดดจะโดดครับ โอ้โห แรงเสียบจ้าคาเฟ่ลม มีหิวด้วย ยำแลมเป็ดไปได้อยู่ ได้อยู่ถ้าสดชื่นไปฮู้เรียบร้อยฮะเมื่อกี้ได้แม็กเฮดพีมาอあัがとう助かったよしかしせっかくいい雰囲気だったのに台無しだそうでもないようだおお รักกันแล้วดีก็รักกันเจอกันใจง่ายจริงสองคนนี้ところでいつもこの国はあんな魔物に襲われているのかいやここ最近ちょうど仮面をつけた少年が現れた頃だなその少年が魔物を率いていたという噂も聞いたが仮面の少年その少年はどこにそれが それ以来全く姿を見せていないようなのだそうかเอ天แลあวเที่ยงคื大変だわ12時よそう12時だがまださようなら待ってお願いだ名前だけでもเธอชื่さようなら มันคือคิมิโนะนาวาไม่รู้จักชื่อกันวิ่งออกไปอุ้ยรองเท้าตก อ่อยก่อน ต้องอ่อยแล้วผมแปลกใจ ผมแปลกใจว่าทำไมชุดมันหาย ทุกอย่าง แต่ทำไมรองเท้าไม่หาย ถูกไหมเออ ไม่เมคเซนเท่าไหร่แต่เมื่อกี้อคอใช่ไหมอาคุเทระ ベンが旅立ちの地を出てしまったのベンがベンはあなたを追いかけていったみたいだけど心当たりはないいやそういえば俺が旅立つ時あいつは何か言おうとしていたちゃんと聞いてやればよかったなそうところでマスター・ゼアノートの行方は分かった 純粋な光の心に関心を持っているらしい純粋な光の心この世界にマスター・ゼアノートは現れなかったようだそう私はもう少しここで調べてみるだったらこの先の大広間にいる王子に話を聞いてみるといい分かったアクア俺たちの夢を覚えているか うん俺はこの世界でシンデレラという少女から夢を信じる心の強さを教わった俺たちも信じ続けるんだ夢をそれが闇を払う力になるうん彼女に会ったら礼を言っておいてくれ分かったわ 魔物を率いていたという仮面の少年一体何者だマスター・ゼアノートのことと何か関係がเรียบร้อยครับได้ดีลิงซินเดอเรลล่ามาแล้วก็คีเบตโอเคเดี๋ยวผมขอดูคีเบตสักแป๊บหนึ่ง ดีคิเบตแป๊บหนึ่งอะมันเน้นสายเวทอยู่เลยอะผมว่าเทล่ามันเน้นสายตีอยู่ดีอะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ แล้วก็เดี๋ยวเซตอันนี้แป๊บหนึ่งนะ ลืม ลืมเซตจีหมดแล้ว แล้วก็มีอ๋อ เมื่อกี้ได้ช่องเพิ่มมา โอเคนะ โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าใครชอบก็ฝาก subscribe ด้วยครับ แล้วอย่าลืม เข้าไปดูบล็อกตอนนี้พี่ป๊อปของเรามีเพจ Facebook แล้วนะครับ เข้าไปอ่านพวกบทความต่างๆ แล้วก็มีบทความ Kingdom Hearts ด้วยนะ ในเพจเขาได้นะครับ ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะสำหรับพาร์ทนี้มาแล้วนะครับบาย